มานะมัสยิดตะลลมมานะหรือมัสยิดวาดีอัลฮุเซน เป็นที่รู้จักกันในนามของมัสยิด 300 ปีตั้งอยู่ในบ้านตะโลมานะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นมัสยิดที่มีความเก่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานมัสยิดแห่งนี้ เป็นมัสยิดที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และยังคงใช้ประกอบศาสนกิจจนถึงปัจจุบัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดตโลมานอเป็นมัสยิดเรือนไม้ทั้งหลายสวัสดีครับวะรอมตุลลอฮิตาลาวะบารอกาตุอ่าดิสนี้อ่ามัสยิดเลมานอแต่ถ้าพูดถึงงานนามมัสยิดอิกลาตุทาวอ่าถ้าพูดมัสยิดวาดิลฮุเซน Nah, sebenarnya masjid ini dibina pada tahun uh, 2167 Masehi Ah, bersama dengan 1044 Hijrah. Ha, iaitu pengasasnya ialah ha, Wan Hussein. Ha, iaitu Wan Hussein ini adalah sebagai seorang alim, seorang ulama. Ha, yang ini seorang untuk guru ha, yang berasalnya dari Sena Janja. Ha, kemudian datang buat masjid di sini tu. Ha, dia ada dua tiga sebab. Kerana kalau kita kembali kepada sejarah peperangan ah, di antara Siam dengan petani itu. Ah, dia banyak kali. Nah, maka dalam banyak kali itu, petani tak pernah kalah. Ah, petani itu menang. Nah, dalam lima kali petani menang, tak pernah kalah. Maka dalam hal tak pernah kalah tu, oleh kerana raja masa itu tu sudah beragama Islam, dia tak merasai takabur, tak merasai besar diri walaupun dia berkali-kali menang di dalam peperangan. Ah, maka dia ada satu persahabah bagi dia uh, iaitu uh, makin kalah makin dendam uh, lalu itulah untuk nak menjaga tuan guru uh, daripada ditangkap atau dibunuh uh, sebagainya apabila kalah perang nanti Lalu lah buat uh, satu keputusan untuk hijrah tuan guru uh, dari Senajanja kepada sini lemana, dan uh, buat masjid di sini tu uh, dia ada tiga tiga uh, dua tiga sebab uh, satunya sebab di sini tu uh, alam sekitar dia bagus uh, ada dengan bukit ada dengan air ada dengan sawah ladang uh, berarti kalau tinggal di sini uh, mudah untuk cari makan uh, untuk cari makan untuk hidup di sini uh, mudah yang kedua Ha, oleh kerana di sini tu jarak perjalanannya di dengan petani itu agak jauh. Ha, kerana kalau petani itu pecah, kalau petani kalah perang, ha, musuh siam tu dia nak cari, ha, nak datang ke sini tu ha, jauh tak jumpa. Dan kalau dia datang sini, ha, mudah untuk tuan guru ha, nak melarikan diri untuk naik ke bukit. Ha, itu sebab-sebab ha, sebab buat masjid sini. โดยสร้างจากไม้ตะเคียนทั้งหมด อาคารทั้งหลังไม่ได้ใช้ตะปูหรือสกรูเหล็กยึดไม้ แต่เป็นการสร้างโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมคือ การสลักไม้แทนการใช้ตะปู เนื่องจากการก่อสร้างในอดีตไม่ได้มีเลื่อยไม่มีขวาน แต่ใช้บุจิตาที่มีรูปร่างคล้ายขวานตัดไม้ และใช้บริโยง หรือลิ่ม ในการผ่าไม้ และใช้ยาบีรูปร่างคล้ายจอบ ใช้ถากไม้ให้เรียบ และใช้สลักไม้แทนการใช้ตะปูหรือสกรูเหล็ก ตัวอาคารเป็นสองหลังติดกัน เสามีทั้งหมด 26 ต้น โดยมีสี่เหลี่ยมขนาด 10คูณ10 นิ้ว พื้นของมัสยิดเป็นไม้ตะเคียน มีความหนา2นิ้วฝาปะกลหน้าต่างของมัสยิดทำด้วยไม้ทั้งแผ่น แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม การสร้างมัสยิดกะโลมานอตามหลักฐานในปัจจุบันสันนิษฐานว่า เป็นการผสมผสานศิลปะแบบพื้นเมืองของมลายูนุสันตรา แบบจีน ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ส่วนที่เด่นที่สุดของมัสยิดคือหลังคา เพราะแตกต่างจากมัสยิดในอาหรับที่มีลักษณะเป็นหลังคาโดมแต่มัสยิดกะโลมานอนั้น Dan masjid di sini dipanggil terbinanya masjid di sini di atas uh, tiga kebudayaan. Tiga seni bina lukis yaitu Sam, Sethapat, Yakam. Ya. Uh, iaitu ada dengan Cina, ada dengan Melayu, ada dengan Siam. Uh, sebagaimana kita tengok bunga-bunga uh, lukisan dia, ada yang bunga Melayu, uh, ada bunga ada bunga Siam, uh, ada bunga Cina. itu tiga atas dasar tiga kebudayaan พื้นถิ่นเป็นหลังคาทรงปัญญาผสมกับทรงมลายูนุสันตรา คือลักษณะของหลังคาซ้อนชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ในส่วนของเสา มีการแกะสลักเป็นรูปดอกบัวบาน มีฐานบัวงาย แกะสลักเป็นลายเครือเถา ส่วนหลังคาด้านบนของอาคารทั้งสองหลัง ใช้ปูนปั้นลายกระหนกหรือลายเครือเถา ส่วนฝาและหน้าต่างของมัสยิดใช้ไม้ทั้งแผ่น ช่องลมมีการฉลุเป็นลวดลายต่างๆ ได้แก่ลายครัวเถาการเป็นรูปใบไม้และดอกไม้ และลวดลายแบบจีนผสมผสานกันอย่างสวยงาม ส่วนคันถ้วยแกะสลักเป็นบัวตูมหรือบัวบาน ใต้หออาซานเป็นดั้งลอยรองรับหออาซานตูสลักเป็นภาษาอาหรับและมลายู โดยตอนท้ายเขียนปีที่สร้างไว้คือ ปีฮิจเราะศักราช 1266 การสร้างของมัสยิดตะลมมานอในอดีตเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างโดยปราศจากเครื่องมือที่ทันสมัยเชกเช่นปัจจุบัน แต่ช่างฝีมือก็สามารถสร้างสรรค์ความสวยงามได้อย่างวิจิตร ทั้งในส่วนของสถาปัตยกรรมและลายฉลุและแกะสลักต่าง ให้มีความอ่อนช้อยสวยงาม ตราบจนปัจจุบัน